Please welcome Executive Six Star Diamond Director, u s a n a Korea, Kwon Hyun Jin. 유사나 태국 가족 여러분, 식사람 디렉터 권현진입니다. ค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวยูซานาประเทศไทยทุกท่านนะคะดิฉันนะคะคอนยอนจินนะคะเป็นชื่อภาษาเกาหลีค่ะ Six Star Diamond จากประเทศเกาหลีค่ะ저의9년동안유사나와함께한스토리를여러분들과함께하게돼서진심으로행복하고감사합니다วันนี้นะคะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวของเธอนะคะให้กับครอบครัวยูซาน่าได้ฟังกันค่ะ 저는 어려서부터 무척 가난했습니다. ครอบครัวของเขานะคะตั้งแต่ตอนที่เด็กๆเลยนะคะเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนมากค่ะ 남들에게는 흔하게 주어지는 모든 것들이 저에게는 항상 늘 간절했던 것들이었습니다. ยากจนถามว่ายากจนระดับไหนนะคะยากจนถึงขั้นที่ว่าต้องคอยมองหาบ้านเก่าๆของคนอื่นนะคะแล้วก็ดูว่ามีคนอยู่ไหมเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ส่วนข้าวของเครื่องใช้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นของที่เขารับบริจาคในชุมชนค่ะ저는가장기초적인살곳도없어서남들이버리고간집이나그조차도없으면마을공동시설이라든지이런곳에서살아야했습니다 제나이25살때까지도이런곳에서살아야했습니다ค่ะคือจากที่มองนะคะบ้านนะคะมันจะมีหลายรูปแบบที่เขาไปใช่ไหมคะเขาถึงขั้นที่ว่าวันหนึ่งอ่ะไม่มีบ้านที่จะต้องอยู่แล้วเขาอยู่ได้แค่เป็นรูปสุดท้ายนะคะเหมือนต้องทำเป็นกระโจมไว้นินอยู่กันเองกับครอบครัวค่ะ우리집은왜이렇게들가난할까왜우리부모님은능력이없으실까어린나이에꿈도많고배우고싶은것도많았던저는 한번도배우고싶고꿈꾸고싶었던것들을이야기해본적도없었습니다ตอนที่เด็กๆนะคะได้แต่คิดกับตัวเองว่าทำไมครอบครัวเราจะต้องจนแบบนี้ด้วยทำไมคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำให้เขามีชีวิตที่ดีได้ในตอนเด็กๆนะคะมีสิ่งที่อยากได้อยากเรียนอยากทำแต่ก็ไม่สามารถทำได้ไม่สามารถแม้แต่จะเอ่ยปากออกไปได้เพราะทราบดีถึงสถานการณ์ที่บ้านของตัวเองค่ะ 가난이라는게정말고통스럽고싫었습니다하지만어떤것도달라지지않았고저는학교를가기위해서아르바이트를해야지만이학교를갈수있었습니다ตอนนั้นนะคะเขาเกลียดความจนมากเลยค่ะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีความฝันไม่มีความหวังค่ะตอนนั้นเนี่ยแค่เงินค่ารถจะไปโรงเรียนนะคะเขาต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหาเงินค่ารถเพื่อที่จะไปโรงเรียนค่ะ 빨리 성인이 돼서 돈을 벌어야 됐다는 생각이 간절했고 성인이 되면서 저는 악착같이 돈을 벌기 시작했습니다. 회사가 끝나면 식당 아르바이트 일을 하고 식당 아르바이트가 끝나면 집에서도 집에서 할 수 있는 일을 가져다가 밤낮 없이 일했습니다. 하루 3시간밖에 자지 않고 쓰리잡을 하면서 돈을 벌었습니다. พอเขาโตเป็นผู้ใหญ่นะคะเขารู้สึกว่า เราจะทำยังไงดี ตอนนี้ความฝันก็ยังไม่มีความหวังก็ยังไม่มี แต่ตอนนี้ก็โตแล้ว เริ่มทำอะไรด้วยตัวเองได้แล้ว เขาก็เลยใช้ความขยันเข้าสู้ค่ะ วันหนึ่งเขาทำงาน3จ็อบค่ะ เริ่มด้วยการเป็นพนักงานประจำนะคะ ในตอนกลางวันค่ะ ส่วนตอนกลางคืนนะคะทำงานในร้านอาหารค่ะ หลังจากที่ร้านอาหารปิดแล้วนะคะ ด้วยความที่จำเป็นต้องใช้เงินต้องการเงินมากค่ะ เขาก็จะหางานที่เหมือนสามารถรับและเอามาทำที่บ้านได้ ในวันหนึ่งค่ะ เขาได้นอนแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ 매일매일이 너무 고단하고 힘들었습니다. 나는 왜 이렇게 살아야 하지? 언제쯤 이 고통이 끝나지? 그리고 혼자서 감당하기엔 너무너무 힘든 상황들이 반복됐습니다. 너무 힘든 상황이 반복되니까 저는 제 스스로 삶을 어, 놓고 싶은 마음도 들었습니다. 가난한 건 내 잘못이 아닌데 어, 스스로 생각이 바뀌고 그때부터 저는 제 삶을 스스로 바꾸겠다고 그리고 스스로 지켜내겠다고 결심했습니다. ค่ะในตอนที่เขาเหมือนต้องทำงานหนักมากนะคะไม่มีช่วงเวลาที่ได้พักกับชีวิตเลย เขารู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทำไมฉันจะต้องมาทำงานเยอะขนาดนี้ ต้องเหนื่อยต้องท้อขนาดนี้ เคยมีถึงขั้นจุดที่คิดว่าอยากจะยอมแพ้ในการมีชีวิตอยู่นะคะ แต่ว่ามาถึงวันวันหนึ่งเขาก็รู้พอถึงจุดจุดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้ ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง เขาก็ถึงได้ตัดสินใจว่าเขาต้องหาสักวิถีทางที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเขาในตอนนั้นค่ะ 힘든 삶을 살다가 사랑하는 남편을 만나 결혼을 했고 가정을 꾸렸습니다. 저에게도 세상에 둘도 없는 소중한 아이들이 생겼습니다. 네, 가난하고 힘들었던 저의 어린 삶을 저희 아이들에게 되물림하고 싶지 않았습니다. 저는 그러기 위해서 더 능력이 있고 그리고더열심히살아야했습니다ในตอนที่ชีวิตยากลำบากนั้นเองนะคะเขาก็ได้เจอกับสามีค่ะสามีผู้เป็นที่รักนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับสามีค่ะและมีลูกที่สำคัญที่ล้ำค่าสำหรับเขาขึ้นมานะคะในตอนที่มีครอบครัวและมีลูกนั่นเองเขาก็ได้พบว่าชีวิตมีสิ่งที่ล้ำค่าอยู่เขาจะไม่ทำให้ลูกของเขาต้องลำบากเหมือนกับที่เขาต้องเจอเป็นอันขาดค่ะ제나이33살때 저희 아이 다섯 살세 살 될 무렵 매일 일만 하고 정말 잠도 못 자고 했던 저에게 어, 동네 아는 언니로부터 유산화를 소개받게 되었습니다. ในตอนที่เขาอายุ33ปีนะคะเขาก็ลูกของเขา5ขวบกับ3ขวบนะคะเวลาที่มองไปที่ลูกนะคะไม่ว่ายังไงก็จะไม่ยอมให้ลูกต้องลำบากไม่ว่ายังไงก็จะให้ลูกทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจะไม่ให้ลูกต้องมาทนอยู่ในในชีวิตที่เหมือนกับเขาในตอนนั้นเองค่ะเขามองไปที่ลูกแล้วก็มองหาความหวังค่ะ아이들을낳고 83kg 까지나갔던제모습입니다 고단하고 힘든 삶이 역력히 들어가는 제 모습입니다. 한 번도 나를 돌보지 않았고 건강에 관심 갖지 않았고 그랬던 저에게 큰맘 먹고 유산화의 다이어트를 선물했고 그것을 통해서 제게는 건강뿐 아니라 제 삶을 변화시킬 기회도 찾아왔습니다. ในตอนนั้นเองนะคะตอนหลังจากที่เขาคลอดลูกที่5ขวบกับ3ขวบช่วงนั้นนะคะเขายังอ้วนอยู่น้ำหนัก83กิโลนะคะมองไปที่รูปนะคะจะเป็นช่วงหลังจากที่เขาคลอดลูกใหม่ๆนะคะในตอนนั้นเองค่ะพี่ที่รู้จักกันค่ะก็ได้แนะนำให้เขารู้จักกับยูซาน่าค่ะแล้วก็แนะนำให้เขาไดเอทนะคะดูแลตัวเองค่ะตอนนั้นเขาก็เริ่มไดเอทเริ่มดูแลตัวเองแล้วก็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของยูซาน่าค่ะ여러분이보기에도많이변한거보이시나요เห็นแล้ว รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้น 저는 저와 비슷했던 어, 제 주변의 사람들에게 제 변화된 모습을 보고 제가 경험했던 것들을 그들도 건강하길 바라는 마음으로 소개하기 시작했습니다. 그리고 그렇게 자연스럽게 유산화 비즈니스가 시작되었습니다. ในตอนนั้นเองนะคะหลังจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ยูซาน่ารู้ถึงผลลัพธ์รู้ถึงสิ่งดี ๆที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ เขาก็มองไปที่รอบข้างนะคะ ก็จะมีคุณแม่ที่มีความคล้ายกับเขา มีชีวิตที่คล้ายกันหรือว่าอยู่ในสังคมที่คล้ายกันอยู่ เขาก็เลยเริ่มแนะนำเพื่อนๆคุณแม่นะคะ ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของยูซาน่าและตอนนั้นเองที่เขาได้เริ่มการทำธุรกิจยูซาน่าอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการแนะนำให้กับคนรอบตัวได้ลองใช้ และเริ่มธุรกิจไปด้วยกันค่ะ 저는 직장을 다니면서 유산화로 부업으로 일을 했습니다. 그런데 11년 다니던 직장에서 직장 대표 사장님이 회사를 폐업하게 되었고 저는 자연스럽게 직장을 잃어버리게 됐습니다. 그때 부업으로 했던 유산화가 저에게는 신라 같은 하나의 희망이었고 기회였습니다. ในตอนที่เขาทำยูซาน่าในตอนนั้นนะคะ ตอนนั้นเขายังเป็นพนักงงานบริษัทอยู่ด้วย แล้วก็ทำยูซาน่าควบคู่ไปด้วยค่ะ แต่ในตอนนั้นเองนะคะ บริษัทที่เขาทำงานมา 11 ปีนะคะ ก็ได้ล้มละลายลงค่ะ ในตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งที่ต้องจ่ายอ่ะมันยังมีอยู่เยอะมาก แต่เขาอ่ะค่าใช้จ่ายที่ได้มันไม่เพียงพอนะคะ เขาก็เลยมองไปที่ยูซาน่าแล้วเขาก็คิดว่านี่แหละ โอกาสครั้งใหม่ที่เปิดทางให้กับฉัน 그때 저는 어, 배운 것도 많지 않고 아이들을 키우면서 할 수 있는 일이 필요했고 그리고 아이들 키우면서 돈이 많이 필요했기 때문에 간절한 마음을 갖고 있었습니다. 저와 같은 간절한 엄마들과 함께 모여서 유산화를 공부하기 시작했습니다. ตัวเขาในตอนนั้นนะคะไม่ใช่คนที่มีความรู้ไม่ใช่คนที่ได้เรียนจบมาสูงๆค่ะแต่ว่าเขายังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ต้องดูแลลูกต้องดูแลครอบครัวนะคะเขาก็เลยมองไปรอบๆนะคะเพื่อนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันก็เลยรวมตัวกันนะคะทำการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของยูซาน่าค่ะและเริ่มทำธุรกิจยูซาน่าอย่างจริงจังในตอนนั้นเองค่ะ이사진을잘봐주세요 너무나 간절했고 배우고 싶고 그리고 돈을 벌고 싶었던 어, 그런 엄마들이 유산화를 만나서 정말 많은 것들이 변했고 이들에겐 유산화가 기회였습니다. ค่ะอันนี้นะคะเป็นรูปในตอนนั้นนะคะที่คุณแม่นะคะรวมตัวนะคะมองไปก็จะเห็นเขาอยู่ตรงกลางนะคะตอนนั้นค่ะเหมือนมี เป็นกลุ่มคนที่ยังมีความไม่พร้อมหรือยังไม่เพอร์เฟกยังไม่มีอะไรเลย มารวมตัวกันศึกษาและร่วมก้าวไปข้างหน้าด้วยกันค่ะ이사진속의엄마들은본인이어떤가치가있는지도모르고그리고본인이무엇을해낼지도모르고그저아이들과자값이라도벌고싶어서이사나를만났던사람들이었습니다 ในตอนนั้นนะคะก่อนที่เขาจะมาเริ่มธุรกิจยูซาน่านะคะพวกเขาเป็นคุณแม่ที่ไม่ไม่มองมาที่คุณค่าของตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรแค่รู้สึกว่าโอเคฉันมีครอบครัวฉันเป็นแม่เขาก็เลยเหมือนเข้าไปนะคะแบ่งปันความรู้แบ่งปันธุรกิจเกี่ยวกับตัวยูซาน่าเพื่อจะได้เริ่มไปด้วยกันเพื่อจะหาคุณค่าของตัวเองค่ะ이렇게시작했던저와이사람들은지금은유사나안에서

กลายเป็นคนที่มีคุ้มค่าคุณค่านะคะส่งมอบสิ่งดีๆส่งมอบโอกาสดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นทำให้ครอบครัวนะคะมีรายได้มีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นค่ะ어떻게우리가이들이이렇게할수있었을까요만약에내주어진삶의상황이어렵고힘들어서삶을포기하고그리고주저앉아있었다고하면이런상황은만날수없었을것입니다 스스로가유전화를통해서삶을바꾸고자했고그것들이이들의삶을완벽하게바꿨습니다ถ้าถามว่าณปัจจุบันกลายมามีมีรูปลักษณ์หรือมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เท่ที่ดีอย่างนี้ได้ยังไงนะคะถ้าในวันนั้นนะคะเขายอมแพ้กับชีวิตไปเขาเอาแต่โทษสิ่งนู้นสิ่งนี้โทษว่าเกิดมาจนไม่ยอมพยายามทำอะไรนะคะเขาก็คงไม่ประสบความสำเร็จเหมือนในวันนี้นะคะทั้งตัวเขาและทีมเพื่อนๆของเขานะคะ 삶을바꾸고싶은간절함과그리고노력그리고유사나가만나니평범한사람들이비범한사람들로바뀌었습니다ถึงแม้ว่าคนรอบๆนะคะคนอื่นๆจะบอกว่าอย่าทำเลยไม่เห็นจะน่าสนใจเลยไม่ไม่น่าจะประสบความสำเร็จหรอกแต่ในวันที่คุณมีปัญหานะคะสิ่งเดียวโอกาสเดียวที่ยื่นเข้ามาและทำให้ชีวิตของเขาอ่ะดีขึ้นได้มีแต่ยูซาน่าเท่านั้นค่ะ저의유사나비즈니스여정이순탄하지만은않았습니다 이제다시말씀해주세요저육사나비즈니스의과정이쉽지만은않았습니다เส้นทางการทำธุรกิจยูสนาของเขานะคะไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะคะ처음부터선입견이많았던남편이반대하기시작했고그래서너무힘들었습니다ตอนที่เริ่มใหม่ๆนะคะสามีคัดค้านแบบใช้คำว่าหัวชนฝานะคะไม่ยอมเลยนะคะตอนนั้นรู้สึกเหนื่อยมากนะคะ

다시 말씀해 주세요. 죄송합니다. 열심히 해서 유산화를 통해서 10개월 안에 골드라는 직급을 달성했고 그것을 통해서 유산화에서 여행을 보내줬습니다. ค่ะด้วยความที่เขาทุ่มเทพยายามทำยูซาน่าอย่างเต็มที่นะคะเขากลายเป็น Go Director โดยใช้เวลาเพียงแค่11เดือนเท่านั้นค่ะ 이 사진은 처음 간유산나 여행에서 반대하는 남편을 데리고 가서 그 남편이 바뀌길 바라는 마음으로 소감 발표하는 사시, 사진입니다. อันนี้เป็นรูปนะคะในวันที่เหมือนเขาขึ้นไปพูดสปีดนะคะวันในช่วงที่เขาได้เป็นโกแรกๆนะคะ 옆에 고개를 푹 숙이고 있는 남편이 여행을 통해서 마음은 조금 열렸지만 여전히 3년이라는 시간 동안 반대하는 남편이었습니다. ในตอนนั้นนะคะสามีเนี่ยที่เคยคัดค้านนะคะก็ค่อนข้างจะอ่อนลงนิดนึงนะคะยอมอ่อนข้อให้นิดนึงแต่ถึงกระนั้นนะคะหลังจากนั้นอีก3ปีก็ยังมีความยังเขายังมีทิฐิอยู่นะคะยังมีอคติกับธุรกิจนี้อยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ยอมให้นะคะหลังจากที่เห็นว่าได้เป็นโกดีเรกเตอร์ค่ะ저는반대를무릅쓰고내선택이틀리지않았는걸보여주고싶었고그래서더열심히간절하게일하면서3년만에다이아몬드디렉터가되었습니다 แต่ตัวเขานะคะคิดว่าฉันเลือกไม่ผิดหรอกยูซาน่านี่แหละถูกต้องแล้วนะคะเขาก็เลยในระหว่างที่สามีคัดค้านนะคะเขาก็ไม่เคยย่อท้อเขาบอกเขาจะโชว์ให้ดูเขาจะแสดงให้ดูเลยว่ายูซาน่านี่แหละที่จะทำความสำเร็จให้กับครอบครัวของเราค่ะ다이아몬드가되고나니반대했던저희남편은어떻게되었을까요แล้วหลังจากนั้นนะคะสามีที่เคยคัดค้านเปลี่ยนไปยังไงทราบบ้างไหมคะ 남편은 지금 현재 경제적 책임에서 벗어나서 유산화를 진심으로 사랑하고 유산화에서 주는 라이프 스타일을 즐기면서 1년에 세네 번 여행을 다니면서 만약에 내가 유산화를 그만뒀으면 어떡할 뻔했냐며 귀여운 말을 하는 남편이 되었습니다. ค่ะหลังจากที่เห็นว่าทำธุรกิจยูซานาไปเรื่อยๆเห็นความสำเร็จของเขานะคะสามีที่เคยคัดค้านหัวชนฝานะคะตอนนี้นะคะมีอิสรภาพในการเงินทางการเงินนะคะได้กเกษียณตัวเองออกมานะคะในแต่ละปีก็ได้ไปเที่ยวตามทริปต่างๆของยูซานานะคะ저의선택이틀리지않았고제선택을통해서남편도경제적부담에서자유롭게만들어줄수있어서행복합니다 ตอนนี้นะคะได้ใช้ชีวิตในแบบไลฟ์สไตล์ของยูซาน่านะคะมีความสุขมีอิสระนะคะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ในวันนั้นนะคะคุณเอลิก้าไม่ยอมแพ้ไปก่อนแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังคำพูดของเขาค่ะ골드가될때까지만해도과연할수있을까정말할수있을까그런생각과의문이많았습니다하지만골드가되고나서부터는내가하면되는걸경험했고그걸계속지켜나가기위해서노력했습니다 พอได้ขึ้นเป็นโกดีเร r เตอร์ใช่ไหมคะมันก็จะมีความแบบว่าต่อไปเราจะไปที่ตรงไหนต่อเป้าหมายต่อไปเราจะเป็นยังไงและก็พยายามส่งต่อความสำเร็จนี้นะคะให้กับพาร์ทเนอร์ที่อยู่รอบๆค่ะ이리스트는제가2012년골드가되었을때앞으로내가2020년까지이루고싶은목표를적었던리스트입니다 อันนี้นะคะไม่ใช่โชว์ตำแหน่งนะคะแต่เป็นลิสต์ตอนที่ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะ ว่าเขาจะไปถึงตำแหน่งไหนในปีไหนนะคะ เขาทำไว้นานแล้วนะคะ ตอนในปี 2013 เขาเป็นโกใช่ไหมคะ เขาก็ลิสต์เลยว่าต่อไปเขาจะเป็นอะไรต่อไปเขาจะเป็นอะไร และก็สำเร็จจนเป็นไดมอนด์ในปี 2020 ค่ะ Six Star Diamond ในปี 2020 ค่ะ 제가골드가되고나서삶이바뀌니저와함께하는사람들의삶도바꿔주고싶었기때문에제목표안에는파트너의골드목표도들어있었고요제2020년까지계획이모두들어있었습니다คือตอนแรกเขาตั้งเป้าหมายตอนแรกเขาเป็นไฟสไตล์อยู่ใช่ไหมคะเขาตั้งเป้าหมายไว้ตอนเดือนสิงหาค่ะไว้ไว้ก่อนหน้านั้นแป๊บนึงค่ะว่าตอนเดือนสิงหาใช่ไหมคะว่าเขาตอนนั้นอยู่เป็น5ดาวอยู่ใช่ไหมคะเขาตั้งว่าเขาจะเอ6ดาวให้ได้สุดท้ายค่ะในเวลา สั้นๆเขาก็ได้เป็น Six Star Diamond ค่ะ이 목표를 적을 때까지만 하더라도 막연하게 정말 됐으면 좋겠다 소망하는 단순한 그런 리스트였습니다. 하지만 신기하게도 지금 이 모든 것들이 이루어져 있고 저희 2020년 8월의 목표가 식스타 다이아몬드 디렉터였습니다. 현재 저는 여러분들 앞에 식스타 다이아몬드 디렉터로 함께하고 있습니다. คือตอนก่อนที่เขาจะมาถึงประสบความสำเร็จตามลิสต์ที่เห็นนะคะเขาจินตนาการทุกวันเลยค่ะจินตนาการแล้วจินตนาการอีกฉันอยู่ตรงนั้นแล้วฉันอยู่ตรงนั้นแล้วจนในที่สุดแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่เขาตั้งใจไว้ด้วยซ้ำค่ะ목표를세우고선명하게이루고자노력하면반드시이루어진다는걸알아버렸습니다ในตอนนั้นเองนะคะที่เขาได้รู้นะคะว่าสิ่งเวลาที่เราจะทำอะไรเราอย่าทำปล่อยไปเฉย ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนและเราจะมองเห็นหนทางที่เราจะเดินตามมันไปนะคะจนสุดท้ายเราก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ저는이제앞으로10년의새로운제목표리스트를쓰려고합니다ตัวเขานะคะในอนาคตข้างหน้าเขาได้ตั้งตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วและเขามั่นใจว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนค่ะ또유산하는그모든것들을이루어지기줄수있기때문입니다 นั่นก็คือเป็นหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยูซานานะคะ 혼자 어렵게 꿈도 희망도 없던 제가 유산을 통해서 꿈꾸면 이루어진다는 걸 알게 되었고 함께 만들어가는 삶을 알게 되었기 때문입니다. จากที่เขานะคะเคยเคยเป็นคนที่อยู่ตัวคนเดียวนะคะต้องทนอยู่กับความยากลำบากและความจนนะคะวันนี้เขาขึ้นมาได้เป็นผู้นำแนวหน้านะคะแต่ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาด้วยตัวเองคนเดียวแต่มีทีมของเขานะคะที่ช่วยผลักดันทำให้เขามีจุดนี้ได้ค่ะ혼자라면두렵고힘들어서어려웠을어려웠을일을함께하기때문에가능하고이일은혼자백이되는일이아니라일들이모여서백을만드는멋진일이었습니다 ตัวเขาเองนะคะ ไม่เคยคิดว่าตัวเองเพอร์เฟกหรือว่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วนะคะ เขาคิดเสมอว่าเขายังไม่เพียงพอเขายังสามารถพัฒนาและเติบโตไปได้อีกนะคะ ที่เขาพัฒนาเติบโตมาได้ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาทำและเขาได้เติบโต แต่เป็นเพราะว่าทีมของเขาพาร์ทเนอร์ของเขานะคะ ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันกันทำให้เขาจาก1% 1คนน้อยๆอย่างเขานะคะกลายเป็น100%ในวันนี้ค่ะ 저는 이제 제가 경험한 것들을 여러분들이 진심으로 알기를 바랍니다. เขาอะค่ะเวลาประสบการณ์ต่างๆที่เขามีนะคะเขาอยากจะส่งต่อให้กับทุกคนด้วยความจริงใจทั้งหมดที่เขามีค่ะ 저는 제가 경험한 모든 것들이 저를 비롯해서 많은 사람들에게 도움이 될 수 있는 이 일이 감사하고 행복합니다. ขานะคะขอบคุณทุกความยากลำบากขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เขากลายเป็นคนที่พร้อมไปด้วยประสบการณ์และความรู้ในตรงนี้ค่ะ분명내삶을바꾸고싶어서시작한일인데내삶을넘어서다른사람의삶도바꿔주고있는일입니다งานของเรานะคะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนชีวิตของคนที่อยู่รอบตัวเราให้ดีขึ้นด้วยค่ะ함께하는파트너분들에게

เขานะคะอบกอดความหวังและความกล้าหาญของเขาไว้นะคะและพยายามทำให้ฝันของเขาเป็นจริงและอยากจะส่งต่อความฝันที่เป็นจริงนี้ให้กับคนอื่นด้วยค่ะ나의가족뿐아니라함께하는모든사람들의가족이건강하길바라고그들과함께만들어가는따뜻한운명공동체를만들어가는게제꿈입니다ครอบครัวของเขาคือสิ่งสำคัญเขาทำให้ เขาให้ความสำคัญและให้ความสำเร็จกับครอบครัวของเขาและให้ความสำเร็จกับครอบครัวของทีมพาร์ทเนอร์ที่อยู่รอบข้างเขาทั้งความสุขทางกายความสุขทางสุขภาพที่แข็งแรงและความสุขทางด้านรายได้ให้มีชีวิตที่ดีและยิ้มไปด้วยกันค่ะ지난9년동안세상에서가장건강한가족을만드는유산의비전과 세상에서가장행복한가족을만들고싶은제비전이만나서저에게는이렇게많은가족들이생겼습니다ตัวเขานะคะอยากจะให้เปลี่ยนเป็นตัวเองที่มีคุณค่าและทำให้ครอบครัวมีคุณค่าเป็นครอบครัวยุสนาที่เต็มพร้อมไปด้วยทรัพย์และความสมบูรณ์ทางร่างกายเป็นครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันไปค่ะ전세계유산아모든가족들은하나입니다 ครอบครัวยูซานาทั่วโลกนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ서로를돕고전세계어디를가도친구와멘토가있는멋진일입니다การที่เรานะคะยูซาน่าใช่ไหมคะแต่มียูซาน่าอยู่ทั่วโลกค่ะเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราสามารถเป็นเพื่อนกันเราสามารถให้ความช่วยเหลือกันได้เขาคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ태국에도저의친구와멘토들이있고함께 서로를진심으로응원하고있는그런일입니다ตัวเขาเองนะคะก็มีเพื่อนเป็นนักธุรกิจยูซาน่าอยู่ที่ประเทศไทยนะคะที่คอยเป็นเหมือนเมนเทอร์ค่ะคอยซัพพอร์ตทางด้านความคิดคอยซัพพอร์ตทางด้านไอเดียเขานะคะเขาเองก็รู้สึกว่าเรื่องที่แบบเราสามารถเป็นเพื่อนกันทั้งทั้งที่เราอยู่ไกลกันขนาดนี้ได้เป็นเรื่องที่สุดยอดเลยค่ะ이곳에계신여러분들에게도소중한사람들이있으신가요 ทุกท่านที่อยู่ที่นี่มีคนที่สำคัญของตัวเองอยู่หรือเปล่าคะที่เราอยากจะปกป้องและดูแลคะ내삶을걸고서라도지키고싶은그런사람들말입니다อยากให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จและก้าวไปข้างหน้ามองที่ผลลัพธ์เหมือนกับที่เขาทำดำเนินชีวิตมาค่ะ제보물드립니다저희아이들사진들보여드리겠습니다อันนี้นะคะเป็นรูป ลูกๆของเขานะคะเขาจะบอกว่ารู้ไหมคะว่าเคล็ดลับของเขาคืออะไรนี่คือเคล็ดลับของเขาค่ะความลับของเขาที่เขาประสบความสำเร็จ9년전이일을시작했을때저의아이들모습입니다เป็นลูกลูกของเขานะคะตอนที่เขาเริ่มทำธุรกิจยูซาน่าค่ะ힘들때마다멈추고싶을때마다이아이들사진을보면서버텼습니다 ทุกครั้งนะคะที่เขารู้สึกว่าท้อจังเลยเหนื่อยจังเลยไม่อยากไปต่อแล้วนะคะเขาจะหยิบรูปลูกออกมานะคะ ดูแล้วก็มองว่าฉันจะสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกค่ะ부끄럽지않게무능하지않게그리고이아이들의꿈을지켜줄수있는그런엄마가되기위해노력했고그것들을통해서지금이아이들을캐나다에서공부도시키고언제든지이아이들의꿈을지원해줄수있는그런 엄마가되었습니다저는그게가장행복합니다สำหรับเขานะคะเขาจะเป็นคุณแม่ที่เท่คุณแม่ที่เก่งคุณแม่ที่จะไม่ยอมแพ้คุณแม่ที่สามารถสร้างอนาคตให้ลูกทำให้ลูกได้เรียนได้ทำอยากทำอะไรก็ได้ทำได้มีความฝันได้เติมเต็มเขาจะเป็นคุณแม่ที่ทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ลูกของเขามีความสุขค่ะ여러분도힘든순간에계실때가장지키고싶은사람들을떠올리고용기내어한걸음더나아가시길바랍니다 เขานะคะอยากให้ทุกคนนะคะเวลาที่เหนื่อยหรือท้อกับธุรกิจนี้นะคะอยากให้นึกถึงคนที่สำคัญที่เราอยากจะดูแลปกป้องนะคะแล้วลองสู้อีกสักครั้งเริ่มใหม่อีกสักตั้งนะคะอยากให้ทุกคนลองพยายามดูอีกครั้งไปด้วยกันค่ะ25주년유산화컨벤션에서유산화1번사업자를만나게되었습니다 ตอนปีคอนเวนชั่นปีที่25ของยูซาน่านะคะที่อเมริกาค่ะเขาก็ได้มีโอกาสได้พบกับผู้ก่อตั้งนะคะของยูซาน่าค่ะผู้บริหารนะคะขอโทษผู้บริหาร개인적으로이분을인터뷰했었는데요이분의말씀이제가슴에와서닿았습니다ตอนที่ได้เจอกันนะคะคำพูดของเขาเขามีคำพูดหนึ่งของผู้บริหารนะคะที่ทำให้เขารู้สึกทัชแบบรู้สึกซึ้งมากค่ะ 25년 전에 본인이 한 선택을 중요하게 생각하고 25년을 했지만 앞으로도 평생 유사나와 함께하고 싶다고 말씀하셨습니다. ยูซาจจะอยู่มาถึงตรงนี้แค่25ปีนะแต่ผมหวังว่ายูซาน่าจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตของคุณค่ะ 인생의 많은 시간을 유산으로 보냈고 앞으로 더 많은 시간을 보내고 싶은 그 마음을 저도 이제는 알 것 같습니다. คุณอาจจะใช้เวลากับยูซาน่ามาไม่กี่ปีหรือไม่นานเท่าไหร่แต่ผมหวังว่าเวลาที่คุณจะใช้กับยูซาน่าจากนี้ไปอ่ะมันจะนานไปกว่านี้นานยาวไปตราบชั่วชีวิตของคุณค่ะ25년전에이분의선택이옳았고9년전에제선택이옳았고그래서저희들은유산을통해서제삶이변했습니다 ตอนนั้นเองนะคะที่เขาได้รู้สึกว่าชีวิตของฉันได้เปลี่ยนไปนี่คือเรื่องราวตลอด9 ปีที่เขามีกับยูซานามาค่ะ유사나는제삶을변화시켜줬고포기하고싶었던제자신을일으켜세웠고나의소중한가족들을지킬수있게도와줬고그리고앞으로의나의삶을행복하게지켜주는그런도구가되었습니다 ยูซาน่านะคะเป็นเหมือนโอกาสที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเขานะคะ เปลี่ยนความรู้สึกของผู้หญิงที่อยากยอมแพ้ ไม่มีความหวังคนนึง ให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวัง เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสำเร็จเขาหวังว่าจากนี้ไปตัวเขาจะได้ก้าวสูงขึ้นไปอีกกับยูซาน่านะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะ จะได้ก้าวสูงขึ้นไปอีกเติบโตขึ้นไปอีกจากจุดที่อยู่ในตอนนี้ค่ะ 나라는사람을더가치있고의미있는삶으로만들어준유산화와함께할앞으로가더기대되는이유입니다เขานะคะคาดหวังนะคะว่าเรานะคะจะค้นพบความหมายคุณค่าของตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองร่วมกันไปก้าวเดินด้วยกันไปกับยูซาน่าค่ะ가난에허덕이던제가곧400만장자를바라보고있습니다 ัวเขานะคะที่เคยยากจนและลำบากนะคะในวันนี้ก็เป็นตัวเขาในวันนี้ที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะ제삶을변화시켜준유산아가여러분의삶도변화시켜줄거라고믿습니다เขาหวังว่านะคะทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตร่วมกันไปกับยูซานาเหมือนกับที่เขาได้รับค่ะ제게그랬던것처럼여러분에게도유산아가행복하고설레이고가슴뛰는 평생을함께하고싶은그런유산화가되기를바랍니다อยากให้ทุกคนนะคะตั้งความหวังเหมือนกับเขาที่จะเติบโตและจากนี้ไปนะคะใช้อยากให้มียูสนาอยู่ในชีวิตของทุกคนไปไปตราบชั่วจนถึงที่สุดนะคะอยากให้อยู่ร่วมกันไปจนถึงจุดนั้นค่ะยูสนาเนี่ย여러분의인생을바꿉니다ยูสนาเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของทุกคนได้ค่ะ 감มีดาขอบคุณนะคะขอเสียงตบมือให้คุณเอลิก้าหน่อยค่ะค감มีดา